ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนพร้อมเสิร์ฟ 5 ผลงานเด่นในกิจกรรม NASDA Investors Day 2017 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดในภาคธุรกิจได้จะช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้ครับ ในกิจกรรม NASDA Investors Day 2017 จึงได้คัดสรร 5 ผลงานเด่นของ สวทช มานำเสนอนักลงทุนกันแบบเน้นๆ โดยนักวิจัยเจ้าของผลงานครับ กิจกรรม NASDA Investors Day 2017 เป็นกิจกรรมประจำปีของสวทช ภายใต้งาน Thailand Tech Show ซึ่งคัดเลือกผลงานเด่นของสวทช และหน่วยงานพันธมิตรที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์มานำเสนอเพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อยอดธุรกิจให้เติบโต และเกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีในปีนี้ได้คัดสรรผลงานเด่นของสวทช 5 ผลงานเพื่อนำเสนอในรูปแบบ Investment Pitching โดยนักวิจัยเจ้าของผลงานได้แก่ อุปกรณ์แปลงเพศปลาหนินด้วยวิธีไฟฟ้า e n b r i s แผ่นกรองนาโน สมบัติพิเศษทนทานทำความสะอาดได้ ได้ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ เทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ต้นทุนต่ำ และประหยัดพลังงานระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพอสนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 22 กันยายน 2560ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nasda.or.th/thailandtechshow ร่วมสร้างสรรค์ด้วยคนไทยโดยสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000